พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน พัฒนาสื่อสามมิติช่วยจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการ การผลิตสื่อการเรียนรู้โดยเครื่องพิมพ์3มิติสำหรับนักเรียนพิการ นอกจากจะช่วยทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถสัมผัสสื่อเพื่อรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นแล้ว ยังนำไปใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการในกลุ่มอื่น ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นด้วยครับ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ภายใต้บุรณิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงานสามิติ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องพิมพ์สามิติจำนวนหนึ่งเครื่องคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการประกอบเครื่องพิมพ์สามิติและ และการออกแบบชิ้นงาน3มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนพิการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดย สวทช และหน่วยงานพัฒมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000